you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 คือพี่กำลังหาข้อมูลเ่ยวกับคุณอาพี่อยู่จ้าคุณอาพี่เขาเป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาลอยู่ที่สุพรรณบุรี แล้วที่โรงงานเนี่ยมีของเสียพวกชานอ้อยเยอะมาก ก็เลยจะหาทางเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย แตกลายเป็นธุรกิจใหม่ไปเลยประมาณเนี้ย หุยดีเลยค่ะ เพราะตอนนี้นะคะเราอยู่ในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆ ค่ะอืมอืมีหน้าล่ะเห็นคุณอาพี่ก็สนใจอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่แต่ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรอะไบโอรีไฟเนอรี่นะคะ ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ เป็นหนึ่ง ในอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองมาก ๆค่ะ แล้วตอนนี้นะคะ ประเทศไทยก็สนับสนุนการวิจัยทางด้านไบโอรีไฟเนอรี่ด้วยค่ะ สวทช โดยไบโอเทคและนาโนเทคร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งห้องปฏิบัติการ พลังงานและเคมีชีวภาพ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตจากชีวมวลทางการเกษตร มุ่งเน้นกระบวนการผลิตแบบไร้ของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ พันธกิจหลักเป็นเรื่องการพัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยีฐาน เพื่อตอบโจทย์งานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยด้านนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะ ว้าวว้าววาว โอ้โห ดีงามมาก ๆ เลยนะครับ ไบโอรีไฟเนอรี่เป็นอุตสาหกรรมที่เหมาะกับประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยมาก ๆ เลย ใช่แล้วล่ะค่ะ เรื่องวัตถุดิบทางการเกษตรนะคะ ประเทศไทยเราถือว่าได้เปรียบมาก ๆ แล้วยังมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และของเสียจากอุตสาหกรรม สามารถเอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นได้ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน มีนักวิจัยไทยที่ทั้งเก่งแล้วก็ทุ่มเท นี่แล้วก็มีเทคโนโลยีดี ๆ แบบนี้นะครับ ความฝันของคุณอาพี่ที่จะขยายลายธุรกิจจากโรงงานน้ำตาล ไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ ก็คงไม่ไกลเกินจริงแล้ว